บทที่4 a n i m a t i o n ศึกษาการสร้าง Animation การสร้าง Text Animation การสร้าง GIF Animation การสร้าง Still Image Animation การสร้าง Animation ส่วนหัวของเว็บ ฝึกปฏิบัติการสร้างแอนิเมชันด้วยภาพนิ่งค่ะ นำผลงานมานำเสนอและอภิปรายค่ะ